ครับผมโก้จากบ้านหมาพาไปไหนนะครับ วันนี้เราจะมาตัดขนน้องยูโรกันนะครับ น้องยูโรเป็นพันชิสุครั้งนี้เป็นการตัดขนครั้งแรกของน้องยูโรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องยูโรจะให้ความร่วมมือแค่ไหน ค้าต้องการขนสั้นแล้วก็เปิดเท้า ส่วนตรงหน้าเนี่ย ตามใจช่างเลยเดี๋ยวผมก็จะดีไซน์ไปนะครับ ไม่รู้ว่าได้แค่ไหนนะลองดูก่อน มาเปิดเท้าก่อนดีกว่าแน่แน่แน่แน่ไม่ต้องขี้เกียจยืนดี ๆ ให้ความร่วมมือดีเลย แม่แจ้งมาว่าน้องขี้กลัวกลัวไหมครับ ยูโร บางยาไปสองเข็มแล้วเนี่ย ุดดีอ่ะ เอาแต่เขาใส่ขนตรงคอให้นิดนึงเอาไหม เอาไหม เอาไหมดีเดียวนะดีเดียวนะไปแล้วนะ ลงแล้วนะ ไปแล้วนะเห็นนะ Now. ที่ยูโรอาบน้ำเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับ อาบน้ำยากนิดหน่อย พอวางบนตัดแล้วก็ โอเค เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมาเก็บรายละเอียดยังไงไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับสำหรับน้องยูโรนะครับเปิดซิงครั้งแรกกับน้ำตัน้ำตัดขนหน้าก็จะได้กลมๆ ประมาณนี้ได้ประมาณนี้นะครับพี่ช่างเป็นไงบ้างครับได้ประมาณหนึ่งครับ น้องเขาก็ฝืนฝืนหน่อยก็ต้องค่อยๆ แอบตัด ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วล่ะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย